สำหรับคาบสนิมนะครับรถใครที่มีปัญหานะครับคาบสนิมแบบนี้นะครับเกาะอยู่โอเคตัวน้ำยานะครับ ปกติแล้วจะเป็นหัวเชื้อทั้งหมดนะครับ แต่นี้ผมผสมน้ำนะอ่ะใช้ง่ายๆครับ ฉีดแค่นั้นเอง หลังจากนั้นนะครับรอสักนิดนึงก็ได้ แล้วก็ใช้ผ้าค่อยๆเช็ดนะครับ ไม่กัดสีรถครับ ใช้งานได้ง่าย นอกจากล้างสนิมแล้วนะครับ ยังใช้ทำความสะอาดห้องเครื่องได้นะครับ ล้อนะครับเป็นพวกผงผ้าบงผ้าเบรกพวกนี้ใช้งานได้โอเค หายแล้วครับเรียบร้อยคาบสนิมอ่ะมาดูอีกหนึ่งจุดนี่นะครับฉีด หลังจากนั้น ค่อยๆเช็ดครับ สำหรับท่านใดนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ โอเคครับ ไว้พบกันในวิดีโอถัดไป